สำหรับตัวพี่พี่มาลงเอยด้วยวิธีการผ่าตัดสองกล้องค่ะ พี่ต้องการอย่างเดียวว่าต้องการหายไวๆ พักฟื้นไวๆ คือไม่อยากลางานนาน การผ่าตัดด้วยการสองกล้องเนี่ยมันแผลเล็ก เจ็บน้อยและฟื้นตัวเร็ว พี่ก็เลยเอาวิธีนี้แหละดีที่สุด วัสดีค่ะดิฉันเพียงเพนอาริกิตเป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ ขอเท้าความนิดนึงนะคะพี่เป็นคนไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลย แต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วอะมีเหตุที่ต้องให้ตรวจสุขภาพประจำปี พี่ก็เลยเริ่มตรวจเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แล้ว หลังจากนั้นตรวจสุขภาพประจำปี มาโดยตลอดทุกปี ซึ่งปีล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาพี่ไปตรวจประสุขภาพประจำปี แล้วก็พบว่ามีเนื้องอกที่มดลูก ซึ่งปีที่แล้ว มันยังไม่มีก้อนนี้พอปีนี้มาเจอขึ้นการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งที่ 3 ในชีวิตของพี่แล้วนะคะผ่าตัดครั้งแรกคือผ่าตัดมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 2 คือผ่าตัดเปลี่ยนเลนตา ทีนี้เมื่อถึงครั้งที่ 3 ซึ่งโอเค ถึงแม้จะเป็นครั้งที่ 3 แต่มันก็กลัวอยู่ดีอะพี่ตัดสินใจผ่าออกหมด ถึงแม้จะเจอเนื้องอกที่มดลูกพี่ก็ผ่าออกหมดทั้งมดลูกและรังไข่เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวต่อไปเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกพี่ก็มองว่ามันเป็นการผ่าตัดที่แบบ อวัยวะภายในของลูกผู้หญิงอันนี้พูดจริงนะ มันควรจะต้องใช้วิธีที่แบบว่าเซฟที่สุดแล้วเราไม่เจ็บนาน เพราะว่าก็ไม่อยากลางานนานด้วย ก็เลยพยายามศึกษาหาวิธีว่าวิธีการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกและกระลังไข่เอาเนี่ยมันมีวิธีใดบ้าง สำหรับตัวพี่พี่มาลงเอยด้วยวิธีการผ่าตัดสองกล้องค่ะ พี่ก็คิดว่ามันเป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญของพี่ พี่ก็อยากได้หมอที่เก่งมีประสบการณ์ ก็พยายามหาข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามแบบ พื่อนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเนี่ยนะว่าเออว่ามีหมออะไรอะไรบ้างหลงเอ่ยมาว่าเจออาจารย์จูลี่เนี่ยแล้วก็ถามจากเพื่อนคนไข้หลาย ๆ คนนะเขาก็โอเคก็ว่าหมอเป็นหมอที่เก่งพอมาตรวจกับหมอจริง ๆ นะ พี่ก็โอเค คลิกกับหมอคนนี้ตอนนั้นพี่ตกใจนะ ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าเออชีวิตตัวเองจะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยถามหมอด้วยความงง ๆ ว่า อาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีแผนการรักษาอย่างไง ทีนี้หมอจูลี่ก็บอกว่าด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างสำหรับตัวพี่จริง ๆ มันไม่ควรจะมีเนื้องอกเกิดขึ้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วลองดูอีกสักสามเดือน ถ้ามันโตขึ้นก็คงจะต้องผ่าตัดออก ทีนี้ด้วยความที่พี่เคยเป็นมะเร็งมาแล้ว พี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่รอสามเดือนแล้วพี่ขอผ่าตัดเลยดีกว่า ไม่งั้นพี่เครียดมากค่ะ พี่ต้องการอย่างเดียวว่าต้องการหายไว ๆ พักฟื้นไว ๆ คือไม่อยากลางานนานเพราะเกรงใจ เพราะว่า 5 ปีก่อน ผ่ามะเร็งเต้านม อ่ะ พออีก2ปีถัดมาผ่าเปลี่ยนเลนตา พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากลางงานนาน พี่ก็ต้องการวิธีการผ่าตัดที่แบบมันหายไว แล้วพอตอนนี้พอมาศึกษาว่าการผ่าตัดด้วยการสองกล้องเนี่ยมันแผลเล็กเจ็บน้อยแล้วฟื้นตัวเร็ว พี่ก็เลยเออเอาเอาวิธีนี้แหละ ดีที่สุดโหอยากจะบอกว่าการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยมันดีจริงๆพี่ผ่าเสร็จประมาณบ่ายโมงตอนเย็นพี่ก็สามารถ ลุกยืนได้แล้วพี่จะเดินด้วยซ้ำนะแต่ว่าพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าค่อยๆใจเย็นอย่ารีบร้อน แล้ววันรุ่งขึ้น พี่ก็สามารถเดินได้เหมือนเป็นปกติอะพี่ก็บอกเฮ้ยมันดีจริงๆนะคือโอเค รู้ว่าการผ่าตัดสมองมันฟื้นตัวเร็วแต่พี่ไม่คิดว่ามันจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้หมอบอกว่าตามปกติเนี่ยต้องพักฟื้นประมาณ1เดือนแต่ของพี่นะประมาณ10วัน พี่ก็กลับมาทำงานได้แล้ว ประทับใจในตัวคุณหมอ เพราะคุณหมอเนี่ยอธิบายละเอียดแล้วให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา พอมาตรวจจริงๆอะน้องๆทุกคนในแผนกหรือบุบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องอะทุกคนดูแล แล้วก็บริการแบบอบอุ่นมากอะทั้งมะเร็งเต้านมแล้วก็เนื้องอกในมดลูกของพี่นะ่ะพี่ไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยนะคะ เจอด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีจริง ๆค่ะโรคส่วนใหญ่อะมันจะแสดงอาการเมื่อเป็นมาก ยากต่อการรักษาหรือบางทีก็ไม่สามารถรักษาได้พี่ก็อยากให้ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมันตรวจเช็ค ดูแลสุขภาพ ก็อยากขอย้ำว่าการตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะมันสำคัญจริงๆ